อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วย โอเคผมขอกราบสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะจ๊ะ โอเควันนี้เราพาไปเล่นเกมใครเชียนวินนะครับผม เกมนี้อยู่ในค่าย PG นะครับผมเช้าวันใหม่ ในสายวันเสาร์เรามาเล่นกันที่เบ็ด20 นะผมโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะหมุนได้เท่าไหร่ไป จมเบิร์ดไปดอกนี้ยังไงครับผมโอ้โหคูณสิบไปแล้ว ไปครับผมหมุนไปต่อเนื่องเลยครับผมดอกนี้เขาบอกว่าไปต่อ ไม่รอแล้วนะ โอ้โหมืดจนได้ครับผมผู้ชมอ่าอ่ะมันต้องมีสักวัน ที่เป็นของเราไปลุยเตียสั่งลุยมาดิอึ๊บเออควณสิบก็ไป ลุย ลุยเข้าไป สวยงามคนที่สองดอกนี้หมุนไปอย่างต่อเนื่องครับผม แกมโบ หมุนไปเรื่อยอย่าหยุด โอเค ดอกนี้สวยดันไปยาวจบที่คุณ 20 กันได้เลยเบาครับผม เออสวยงาม โอเคหมุนกันไปต่อครับผมดอกนี้ คุณสิบเอ้ยเฮ้ยล่อแม่ให้หมดเลย มา เบอร์ไปให้หมดเลยหมดแล้วเติมใหม่มาเออ เริ่มไม่เอาแล้วอ่ะมาไปสวยนั่นแหละ ้ยมาอย่างนี้เรื่อยผมเดี๋ยวนี้สวยงามจ้า แค่นี้พอผมความรู้สึกแบบว่าวิววิวคูณหกครับผมเพื่อนๆลำดูเลยโอ้โหเคเม็ดแรก มาก็เจ็ดร้อยหกสิบแปดต่อด้วยเอีกโอ้โหไม่มา เม็ดแรกก็เจ็ดร้อยหกสิบแปดเลยนะ เกือบได้ทุนคืนครับเพื่อนๆเกือบได้ทุนคืนลุยกันต่อไปเลยมาลุยเลยโอ้โห 9รอบสุดท้าย 8 รอบสุดท้าย 7 รอบสุดท้าย โอเคตัวงามแล้วก็ต่อด้วยเคสวยดอกนี้เปลี่ยนเคเป็นวายเชื่อเป็นดีเจแล้วก็ยังไง สวยงามจ้าแล้วก็โอ้โหมันมีตัวเชื่อมนะบอกว่าสุดท้ายครับผมเพื่อนๆจ๋ามาจ้าใครสนใจเล่นเอ้ยมาดิครับผม1 0 2่ครับผมประทัดเข้ามาไม้นี้ โอ้โหต่อด้วยหม้อแม่ยาดาร้อยหกสิบ โอ้โห3,232โอ้โห เพื่อนๆได้ โอ้โห บอกเลยว่า ได้คืนนะ ผมต้นเกมเราเสียไปจำได้ไหม ต้นเกมเราเสียไปจำได้ไหม ต้นเกมเราหมุนลงมืดไป2รอบผม รอบฟีเจอร์ละ1,000 นะ โอ้โห เราครับผมปั่นมาเม็ดนี้ได้คืนมาทุกยอดเลย ปั่นมารอบนี้เราได้คืนทุกยอดเลยจากเล่นเดียวผมก็คิดกันดีเลยดีเลยนะเอ้ยคิดแปะนอนมาจ้าสวยงามดีดอกนี้โชว์เบ้เข้ามาจ้า โอ้โห เหลือเชื่ออีกแล้ว 4,272 4,272 รางวัลรวม 4,311 รางวัลรวม 4,311 โอ้โห รางวัลนี้เป็นอันที่น่าภูมิใจครับผม รางวัลระดับซุปเปอร์เมกาวินเข้าไปแล้วผม สุดจัดจริงๆครับผม สุดจัดจริงๆมาครับผมเลยเลยยังไงปลาเม็ดนี้โอ้โหเคเชื่อมแล้วไงปลามา โอ้โหกส6 0 ต่อด้วยอสิบเข้า ประทัด ต้อง มาแล้ว แหละ โอ้โหล่อไปห้าพันหกแล้วผมเพื่อนล่อไปห้าพันหกแล้วนะ โอ้โห ของก็ ดี จริง ว่ะแม่งโอ้โห แจกแจกแบบต่อ เนื่องผม แตก ก็ แตก อย่าง ต่อ เนื่อง เลยครับผม เกม นี้ไทยชินวิน นะ ผมไทยชินวิน นะผม อยู่ ใน ค่าย PG เนาะอยู่ ใน ค่าย PG กำลัง แจกกำลัง ให้ นะผม เล่น แล้วกำลัง ได้ ก็ แนะนำให้ เข้า มาเล่นกันเนาะ ยังไง ยังไงมาหรือเปล่า เรียบร้อยแปะนอนอีกแล้วครับผมเพื่อน เออสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกเออเหอหม้อเปล่าหม้อมาโอ้โหตัวเพชรหนึ่งพันเอ้ยมาดิครับผมดอกนี้โอ้โหขึ้นไปที่เก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดขึ้นไปที่เก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดครับผมโอ้รางวัลเมกาวินระดับซูเปอร์เมกาวินไปเลย สุดยอดเลยผมเพื่อนสุดยอดเลยผมเกมนี้นะโอ้โหรีบตามเข้ามาเล่นกันนะรีบตามมาเล่นกับผมปักหมุดเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วปักหมุดเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วสนใจเข้ามาเล่นกันได้ สนใจเข้าเล่นกันได้นะครับผม ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งแจ้งเตือนให้กับคลิปนี้ด้วยเนาะสำหรับแม่บ้านคลิปต่อๆไปแล้วเราจะมาเล่นเกมอะไรที่ว่ามันแตกดีเข้าดีอย่างทุกวันนี้ที่เราเล่น ก็ยังเข้าต่อเนื่องครับผม900แล้วไงต่อโอ้โหยังมาต่อเนื่องเฮ้ยสเก็ตเตอร์ลงมาหรือเปล่า แตกหมื่นหมื่นไปที่ร้อยนะ จากจะหมด จากจะหมดนะ จากศูนย์นะผม จากศูนย์ขึ้นมาที่ 1 1่งหมื่นหนึะครับผม เออฝากด้วยผม ฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยเนาะสำหรับไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็ ทีเด็ดแจ็คพอตสำหรับเกมอะไรที่ว่ากำลังแตกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขอเรา